สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนนะ วันนี้เราจะมากันที่ร้านอะไรนะ นึกไม่ออกเลยว่าร้านอะไรเนี่ยก็คงจะรู้กันแล้วใช่ไหมอ่ะเออเนี่ยตามป้ายเลย เนื้อตุ๋นหน้ากรมสุนนะครับ ผมโอเคที่นี่นะฮะซอยทิพวันนะครับ ผมหมู่บ้านทิพวันเลย ตรงเข้ามา เลยเซเว่นสองนะครับ แล้วก็ แลซ้ายเจอเลยเจอเลยร้านหมู่บ้านทิพวัน วันนี้นะครับเราจะมาสั่งเขานะว่าอะไรอร่อยที่สุดในร้านนะครับ เอามากินเลยนะครับ ไป เดีวสวัสดีครับพี่ส่อนรีสวัสดีซะยิ่งใหญ่ ที่นี่อะไรอร่อยที่สุดครับผมอ่าจะเป็นเมนูเกาเหลาครับ เกาเหลาเนื้อใช่ครับแต่ว่าจะเป็นัวครับผมอ่าฮะงั้นจัดมาสองจานได้ครับ จัดไปเลยครับ สำหรับร้านเนื้อตุ๋นเจ้าเก่าหน้ากรมสุนนี้นะครับผมเปิดทำการกันตั้งแต่ 6 โมงครึ่งเลยนะครับ และปิดทำการบ่าย 3 โมงครึ่งเท่านั้นนะครับผมใครอยากลองชิมเกาเหลาเนื้อตุ๋นหม้อดินนะครับผมเรียนเชิญได้เลยนะฮะและ ใครที่ไม่กินเนื้อนะครับผม ร้านนี้ก็มีหมูแดงกรอบและขาหมูรอต้อนรับลูกค้าอยู่ทุกคนเลยนะครับผมเกาเหลาหม้อดิน เขาบอกว่าเด็ดที่สุดในร้านนะครับ เดี๋ยวมาลองกันดีกว่าเดี๋ยวรออีกชามหนึงอืม ลูกชิ้นทำไมมาร้านเนี้ยชมไหน ขอดู ขอส้ม มาอีกแล้ว มาแล้วค่ะอุ้ย อือหือ ชุ่มฉ่ำนุ่มนวลและหนึบหนักนึบหนักโอเคครับข้าวก็มาแล้ว ไว้เลยนะว่าร้านนี้นะครับผมได้ใต้อะไรนะคลีนฟู้ดฟู้ดเทสนะครับผมจากกระทรวงสาธารณสุขนะ เดี๋ยว อินเสิร์ตที่ป้ายเลยป้ายก็ร้านนี้นะครับเปิดมานานแล้วนะครับเจ้าของร้านนะครับผมอย่ายืนกดดันนะ ไม่ยืนกดดันนะครับผม ตอนนี้นะครับ เจ้าของร้านนะฮะเขาก็บอกว่าเกาเหลาของเขานะเนื้อตุ๋นอร่อยที่สุดนะ เดี๋ยวเราลองมาชิมกันเลยดีกว่านะครับผม Okay. เกาเหลาหม้อดินกับข้าวมาอย่างหรูราคา เดี๋ยวบอก ตอนนี้ขอลองกินก่อนนะฮะเริ่มกันที่ไส้เออนี่ไส้หยดไส้นะ เด้งขนาดนี้รู้แล้วว่าต้องนุ่ม กินเลยแล้วกันละลายในปากไม่ละลายในมือครับ เพราะว่าใช้ตะเกียบนะฮะอร่อย อร่อยใช่มาร้านเนื้อครับ ต้องกินเนื้อ หยดเนยเนื้อนะครับเนื้อเป็นเนื้อนะ ไม่ใช่วิญญาณเนื้อนะครับ ไม่เหมือนร้านอื่นนะเป็นแผ่นอย่างนี้เลยอะลองดู ลองดูว่าจะนุ่มหรือเปล่านะฮะ ุ่มจริงว่ะนะใครผ่านมานะครับ ซอยที่ประวันนะ ลองเลี้ยวเข้ามา ชิมดูเลยดีกว่านะครับนะในชามนี้ก็มีอย่างอื่นด้วยนะครับนอกจากเนื้อลูกชิ้นไส้ เครื่องในตับเราเหล่านะสงอกว้าว โอ้ยเยอะอีแล้วพิชชู่อะขังผมนะฮะก็ต้องเช็ดหน่อยนะมามากินกันเลยดีกว่านะมและร้านเนื้อตุ๋นเจ้าเก่าหน้ากรมศุลนะครับผม ร้านนี้นะฮะก็มีแฟนเพจเฟซบุ๊กอยู่ตรงเนี้ยนั่นแหละครับผมอาใครอยากสั่งนะครับขาหมูนะฮะเกาเหลาหรือจัดเลี้ยงอะไรต่างๆนะครับผมติดต่อเข้าไปใน Facebook หน้าเพจนี้ได้เลยนะครับผมมีทั้งเบอร์ติดต่อหรือจะแชทเข้าไปสั่งก็ได้นะครับผม โดยรวมๆนะฮะรสชาติดีนะครับ ทั้งหมดนะทั้งเนื้อตุ๋นลูกชิ้นเครื่องในนะครับทุกอย่างนะฮะะร้านนี้นะครับ นอกจากเกาเหลาแล้วนะฮะก็มีเมนูหลายอย่างนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อตุ๋นนะครับก๋วยเตี๋ยวนะก๋วยเตี๋ยวซุปเปอร์เกาเหลาเกาเหลาซุปเปอร์นะครับผมแล้วก็ยังมีข้าวหมูแดงนะฮะหมูกรอบขาหมูโหหลายอย่างนะครับถ้ามาที่นี่นะเลือกกินได้เลยครับรับรองเลือกไม่หมดหรอกต้องมาหลาย ๆ ครั้ง อืม แล้วก็ที่นี่นะครับมีโปรโมชั่นนะฮะใครถือดีแท็กอยู่ดีแท็กรีวอร์ดนะครับผมสั่งชุดหม้อไฟนะฮะแล้วก็ถ้าสั่งเมนูยำเพิ่มเติมนะครับผมจะได้โปรโมชั่นนี้เลยนะลด 50%นะครับเมนูยำยังไงลองมาดูนะครับ ร้านเนื้อตุ๋นหน้ากรมสุนนะครับผมโอเคซอยหมู่บ้านที่พวันนะจ๊ะ สักครั้งหนึ่งใครที่อยู่เทพารักษ์วัดดาสำโรงนะฮะแถบนี้นะครับ อยากกินอาหารกลางวันอาหารเย็น เอ๊ะร้านนี้เขาปิดสามโมงสี่สิบนี่เออ okay. ไม่เกินสามโมงสี่สิบนะครับผม มาได้เลยนะจ๊ะสำหรับวันนี้นะครับ ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะฮะไปก่อนแล้วนะบ๊ายบายอย่า e ืมนะครับ เนื้อตุ๋นเจ้าเก่า หน้ากรงสุนนะครับผม เจ้าของร้านใจดีมากนะ เข้ามาเลยครับ แล้วถ้าบอกว่ามาจากรายการของเรานี่ จะให้อะไรม้างครับผม นวดฟรีสองชั่วโมงร้านไหนเกาเหลาฟรีหนึ่งชาอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมแลกข้าวกินด้วยนะครับผมครับ